สำหรับประโยค字面意思就是是像兔子一样磨碎椰子แปลว่า คำแปลตามตัวอักษรก็คือ กระต่ายขูดมะพร้าวคำว่าจิแปลว่าตามตัวอักษรคำว่า意思แปลว่าความหมายคำว่า就แปลว่าก็คำว่า是แปลว่าคือคำว่า像แปลว่าเหมือน คำว่า兔子แปลว่ากระต่าย คำว่า一样แปลว่าเช่นเดียวกับ คำว่ามวยแปลว่ากำลังขูดคำว่ายี่子แปลว่ามะพร้าว